ถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการแปลงรูปแบบคืออะไร อันนี้แหละจริงๆเรื่องของการแปลงรูปแบบเนี่ยมันในการถ่ายสินค้าไม่ค่อยใช่หรอกครับ มันจะแบบมันจะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพพวกท่องเที่ยวแลนด์สเคปอาร์เคเต็กถ่ายพวกบ้าน ถ่ายพวกงานที่ต้องการแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นสเกลความเป๊ะของเส้นในภาพนะอันเนี้ยสามารถช่วยได้นะครับ ก็แบบว่า ลองเล่นดูครับ อ่ะ ขยับ มันจะมีทั้งหมด 3 3 3ค่าให้ตั้ง นั่นคือ มีมุมมองแนวตั้ง อ่ะ ลอง ลองเพิ่มไปดู เห็นไหม มันจะขยับดันขึ้น อ่ะ ถ้าเกิดลบหนึ่งลบร้อยล่ะเห็นไหมครับ เห็นไหม นี่คือมุมมองแนวตั้ง มันจะเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนการพลิกภาพอะครับพลิกภาพขึ้นลง นะ ขึ้นลง อ่ะ ผมไปปรับประกัน ผมให้มันเป็นศูนย์ลวกัน ต่อไปเป็นมุมมองแนวนอน เหมือนครับ เห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะมันก็เหมือนกับการแบบพลิกภาพซ้ายขวา นะ ประมาณนี้นะพอมาพัพออกนะครับเก็ตนะ ก็อันท้ายอันท้ายคือคือการหมุนครับเหมือนอันเมื่อกี้เลยเอ้ยขออภัยครับไม่เหมือนกัน การหมุนของอันนี้ก็ เหมือนมันจะปรับปรับตัวของละหน้าประมาณนึงนะยังไงผมอันนี้อันนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจยังไงก็ลองเล่นดูนะครับโอเคอ่ะถ้าเกิดพอแล้วก็กดกดติ๊กหมายถูก แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่เอาแล้วกดกดตัวกากบาทครับโอเค ถัดไปเป็นเรื่องของแปลง แปลงแปลงแปลง อันนี้เจ๋งมากฟังก์ชันแปลง แปลงเป็นฟังก์ชันของการแก้เฉพาะจุด รอดูนะ โดยโดยมันจะมีค่าให้เราเลือกหลากหลายเลย เห็นไหม มีทั้งความเข้มจาง บวกลบ การรับแสง อุณหภูมิ แล้วความอิ่มตัว นะอ่ะสมมติผมลองจิ้มความเข้มจางก่อนนะครับ แล้วก็ แล้วก็ไปจิ้มสักสักสักสักส่วนเนี่ยอ่ะปึ๊บปรับขึ้นก่อนนะครับ ปรับนึงนะ ผมปรับความเข้มจางขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมนะครับ เห็นไหมเห็นคำตอบไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ ความเข้มจางมันจะเหมือนมันมันจะลดลดลดหรือเพิ่มขึ้นนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มของของของภาพนะครับ แต่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันแปลเนี่ยเป็นชังเป็นฟังก์ชันของอ่าเหมือนเฉพาะส่วนอะปรับปรับเฉพาะส่วนอะ เนี่ยสามารถไอที่แบบว่าอ่าเนี่ยลบห้าเห็นไหมเช็คได้ด้วยถ้ากดรูปกดกดเข้ามารูปตานะครับมันจะเป็นการการเช็คพื้นที่ ว่าเราระบายตัวไหนไปบ้างนะแล้วก็ถ้าอยากอยากเพิ่มขึ้นก็ก็บวก 10 แล้วก็ทาไปรูดไปเห็นไหมเห็นไหมครับ เพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดพอใจแล้วไม่เอาละสามารถลบได้ โดยการกดความเข้มลงไปเรื่อยๆครับกลายกลายเป็นอย่างลบนะ ก็ลบเลยครับ ลบเลย ลบได้เลย นี่คือฟังก์ชันแปลง คือมันจะแก้โปรเซสไปจุดๆเลยจะบอกว่าแม่งสุดยอดมากนะครับอันนี้สุดยอดมากนะฮะ โอเคเออเหมือนกันครับ การรับแสง EV ก็เหมือนกัน เพิ่มแสงเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่มเมื่อกี้เพิ่มเรื่องของความเข้ม อันนี้เพิ่มแสงลดหน่อย ังลบเลยลบเลย เห็นไหมครับประมาณนี้ โอเคถ้าอันนี้ผมจะเพิ่ม ผมก็ผมควรจะต้องเพิ่ม ประมาณนี้ไปดูพื้นที่นี้นิดหนึ่งนะพอละ แล้วก็เป็นอุณหภูมิก็เหมือนกันครับ เป็นเรื่องของสีเห็นไหม เห็นบริเวณสีเหลืองที่มันเกิดขึ้นไหมสีส้มขอับ ขอไปนะครับ สีส้มที่มันเกิดขึ้นไหมครับ นี่คืออุณหภูมินะ ก็ลองเล่นกันดูนะครับผมว่ามันช่วยให้เราแบบว่าสนุกกับการถ่ายภาพได้มากขึ้นเลยอะนะ แล้วก็โอเคแล้วก็เรื่องของอิมข้อมิมตัวเหมือนกันครับเป็นเรื่องของสีครับ เราระบาย เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสีจะเข้มขึ้น เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันลบออกทำไม่เอาก็ลบออก แก้เฉพาะจุดได้ถ้าคิีว่ตัวเองแก้เสร็จแล้วก็กด กดตัวเครื่องหมายถูกนะครับพอใจแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ายังก็คง ปิด ทีนี้มันมีอันนึงคือ เราสามารถเช็ค before after ได้นะสมมติว่าผมใช้ อันนี้แล้วกัน แล้วบวกขึ้นอีกแล้วก็ลองลองลากลากลากลากลากลากดูนะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเค อ่ะ ทีนี้ผมปรับแล้วแล้วก็ลองเช็ค before after ดูครับเดี๋ยวอ้อเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเกิดเราไอฟังก์ชันตรงมุม ขวาบนนะครับที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมีเส้นเส้นขีดลงมานะแล้วก็แล้วอีกข้างนึงเป็นปะปะนะครับ ก็ลองกดดูครับถ้าเกิดกดกดค้างไว้ นี่คือภาพ before ก่อนที่เราจะใช้แปลงปัด แล้วก็ถ้าเกิดกดไปออกก็จะเห็นภาพปัจจุบันที่เราทำแล้วนะครับเนี่ยก็ลองเล่นดูนะอ่ะปิดฟังก์ชันนี้ก่อน จากเมื่อกี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องแปลงไปเนาะอ่ะทีนี้มันมีอีกอีกอีกอีกตัวหนึ่ง ตัวปรับเฉพาะส่วนผมว่าเป็นตัวที่โคตรน่าสนใจเลยนะ แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้กับในภาพตัวเองนะครับ โอเค เรามาลองดูกัน เราเอานิ้วจิ้มไปที่ตรงปรับเฉพาะส่วนเลยครับปึ๊บเข้าไปเลยเห็นไหมอ่ะเพิ่มเข้ามานะครับ ทีนี้ อ่าลองเอานิ้วเราเอานิ้วจิ้มนะผมจิ้มค้างครับจิ้มจิ้มค้างไว้นะ แล้วก็ลองเลื่อนดู เห็นไหมจะมีเหมือนเป็นจุดซูมขึ้นมา อันนี้คือจุดเนี้ยคือเอาไว้สำหรับ เหมือนเลือกแอนเรียครับที่เราต้องการแบบว่า จะให้มันไปเพิ่มความสว่างหรือว่าไปปรับค่าตรงไหนที่เป็นจุดเฉพาะส่วนนะอ่ะผมสมมติผมเอาไว้ที่ตรงหน้าละกัน ตรงหน้าหมีนะอ่ะได้ละปล่อยเห็นเตอร์เห็นจุดน้ำเงินขึ้นไหมครับอ่ะทีนี้ก็ลองเลื่อนขึ้นลงนะครับผมเห็นไหมมันจะมีค่าเรื่องของความสว่าง ค่าคอนทราสต์มีความสว่างคอนทราสต์และความอิ่มตัวนะลองปรับดูครับอ่ะผมเลือกความสว่าง ฟืบเห็นไหมมันจะสว่างเป็นจุดเฉพาะที่เรามาร์กไว้ อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะขยายหรือว่าอยากอยากจะคุมแอนเรให้มันแคบลงละ่ะทำยังไงลองเอานิ้ว2นิ้วครับคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็ได้ครับอ่าเหมือนเวลาเราซูมภาพในมือถือเลยอ่ะเราขยายขึ้นครับ เห็นวงสีแดงไหมครับ อันนี้คือการเพิ่ม พิ่มเพิ่มเพิ่มรัศมีถ้าเกิดเราเราต้องการให้มันแคบลงก็หุบลงครับหุบลงครับหุบลงครับเห็นไหมเห็นไหมครับ มันจะจะค่อยๆปรับปรับไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับผลลัพธ์เหมือนกันอันอื่นทุกค่าไม่ว่าจะเป็นความอิ่มตัวหรือว่าคอนทราก็เหมือนกันนะครับโอเค สมมติถ้าเกิดเราเราปรับพอใจแล้วประมาณนี้อ่ะเราเราค่เราเราพอใจแล้วอ่ะอยากจะอยากจะแต้มมากกว่า 1 จุด ก็กดไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างครับ แต้มเลยึ๊บแล้วก็จิ้มอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ลากเลยครับ ประมาณนี้นะ ปล่อยฝึกเห็นไหมเหมือนกัน เถื่อถ้าเหมือนกัน พอเราได้ค่าที่ต้องการเสร็จปุ๊บ กดตัวติ๊กถูกครับ แต่ถ้าเกิดไม่ก็กดตัวที่กดตัว x นะครับประมาณนี้